ขั้นตอนการเขียนรายงาน 1. การเลือกเรื่องหรือหัวข้อที่ศึกษา การเลือกเรื่องหรือหัวข้อตามที่นักศึกษาสนใจมีความถนัด หรืออาจเป็นหัวข้อที่อาจารย์มอบหมาย ให้นักศึกษาทำรายงานที่จำเป็น ประกอบการทำรายงานในวิชานั้นๆ 2. การสืบค้นสารสนเทศ เป็นการสืบค้นสารสนเทศในหัวข้อเรื่องที่สนใจ จากแหล่ง และทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย เช่น จากหนังสือ เอกสาร วารสาร รายงานการวิจัย ภายในห้องสมุด หรือใช้เครื่องมือสำคัญในการค้นสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต โดยค้นฐานข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้นนำข้อมูลที่ค้นได้มารวบรวมเพื่อนำไปวางโครงเรื่องต่อไปการวางโครงเรื่อง การวางโครงเรื่องที่ดีประกอบด้วย หัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อย โดยมีการเขียนแบ่งเนื้อหาเป็นบท ในแต่ละบทก็จะมีหัวข้อย่อยๆ ที่มีเนื้อหาสัมพันธ์ เชื่อมโยงกันตามลำดับ ซึ่งเมื่อนำมาเขียนประกอบกับเลขหน้า อาจเรียกว่าสารบัญ4 การรวบรวมและการจดบันทึกข้อมูล การรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นสารสนเทศที่หลากหลาย แล้วนำมาบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นเนื้อหาที่ต้องการ พร้อมระบุข้อมูลการเขียนบรรณานุกรม เพื่อช่วยในการทำรายงานให้สะดวกและรวดเร็วขึ้นห้า การเรียบเรียงเนื้อหา การรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการจดบันทึก มาเรียบเรียงเนื้อหาแต่ละหัวข้อ ให้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน และจัดทำตาราง ภาพ และแผนภูมิประกอบในการเขียนเนื้อหา ให้จัดวางอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม เพื่อช่วยในการขยายความของเนื้อหา ให้มีความชัดเจนและครอบคลุมมากขึ้น จากนั้น เตรียมนำร่างเนื้อหานี้จัดพิมพ์ต่อไปหกการพิมพ์รายงานตามรูปแบบมาตรฐานที่กำหนด หลังจากเรียบเรียงข้อมูลเรียบร้อยแล้ว นักศึกษา ควรศึกษาคู่มือการพิมพ์รายงานให้เข้าใจ เพื่อจะได้นำข้อมูลมาพิมพ์รายงานตามรูปแบบมาตรฐาน ที่หน่วยงานหรือสถาบันกำหนดได้ถูกต้อง 7. การพิมพ์บรรณานุกรมให้ถูกต้อง การรวบรวมรายการบรรณานุกรมที่ได้จากการสืบค้น โดยนำมาพิมพ์บรรณานุกรม จัดเรียงตามลำดับอักษรผู้แต่งตามรูปแบบและหลักเกณฑ์การเขียนบรรณานุกรมให้ถูกต้อง 8. การตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการพิมพ์ เมื่อพิมพ์รายงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรมีการตรวจสอบความถูกต้อง ของเนื้อหาในการพิมพ์ เช่น ตัวสะกดการัน รูปแบบการพิมพ์ การย่อหน้า ตรวจสอบการอ้างอิง และการเขียนบรรณานุกรมให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 9. การเข้าเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ เมื่อตรวจสอบความถูกต้องของการพิมพ์เรียบร้อยแล้ว นักศึกษานำมาจัดเรียงส่วนประกอบต่างๆ ในการทำเล่มรายงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น การพิมพ์ปกนอก ใบรองปก หน้าปกใน คำนำ สารบัญ เนื้อหาบทที่1จนถึงบทสุดท้าย หน้าบอกตอนบรรณานุกรม บรรณานุกรม ภาคผนวก ถ้ามี ใบรองปกหลังและปกหลัง จากนั้นจึงทำการเย็บเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ ให้มีความคงทนและสวยงาม